จากที่ในคลิปที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของจิตวิทยาการออกแบบไปแล้ว ในหัวข้อนี้ซึ่งเป็นคลิปที่ 2 นะครับ เราก็จะมาเข้าสู่หัวข้อเรื่องของหลักการใช้สีนะครับ แต่ก่อนที่นักศึกษาจะ ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงล้อสี หรือเรื่องของหลักการใช้สีว่าจะต้องใช้สีไหนมาคู่กับสีไหนถึงจะสวยงามนะครับนักศึกษาก็จะต้องรู้ก่อนว่า สีเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเรานะครับใช้สีเนี่ยเพื่อการออกแบบเพื่อการสื่อความหมายที่ชัดเจนนะครับเราไม่ได้ใช้สีเพื่อแค่ความสวยงามเท่านั้นนะครับสีเนี่ยยังช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับงานของเรา แล้วก็สร้างการจดจำให้กับเราด้วยนะครับ อย่างการ์ตูนเรื่องเทเลทับบี้ใช่ไหมครับเทเล ทับบี้เขามีตัวการ์ตูน4 ตัวเขาไม่ได้กำหนดให้ 4 ตัวนี้มีสีที่แตกต่างกันเพื่อที่จะให้มันสวยงามเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของเขาคือ เขาให้มันแตกต่างกันเพื่อที่จะให้เด็กเกิดการจำได้ว่าตัวไหนชื่ออะไรแล้วก็ลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรนะครับมีชื่ออะไรบ้างนะ มีพอลพิงกี้วิงกี้มีลูลูลาล่าหรือเปล่าตัวสุดท้าย เออจำไม่ได้เหมือนกัน รู้แต่ว่าแต่ละสีแต่ละตัวเนี่ยชื่อไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มันทำให้เด็กๆ จำได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยชื่ออะไรนะครับมีลักษณะนิสัยมีบุคลิกอย่างไรนะครับโดยทั่วๆไปแล้วนะครับ สีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทนะครับก็จะแบ่งเป็นโทนไร้สีกับโทนมีสีนะครับโทนไร้สีก็คืออะโครมาติกก็จะเป็นโทนที่มีลักษณะโทนสีที่เป็นโทนกลางๆนะครับจะแสดงเฉพาะน้ำหนัก สว่างหรือมืดเป็นค่าที่มีสีแค่สีขาว เทาๆหรือว่าดำนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่าย ๆ เลยก็คือเป็นภาพสีขาวดำนั่นเองนะครับทำไมภาพขาวดำถึงได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันครับ ทั้งๆทที่ในปัจจุบันนี้ มีฟิล์มสีมีกล้องดิจิตอลที่แบบสามารถถ่ายภาพสีได้แล้ว ก็เพราะว่าภาพขาวดำมันให้ความรู้สึกที่คลาสสิกโบราณ เก่าแก่เนาะบางทีเราก็ชอบเหมือนกันนะ ถ่ายภาพขาวดำมันออกมา มันก็จะให้ความรู้สึกแบบเท่ ๆ ดีนะครับ อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นโทนมีสีหรือว่าโทนสีนั่นเองนะครับโทนสีเราก็จะเรียกว่าโครมาติกนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเป็นภาพสีนั่นเองนะครับโทนสีก็คือจะประกอบไปด้วยสีต่างๆนะครับ เช่นถ้าเป็นเนื้อสีเนี่ยเราก็จะสามารถแยกได้ว่าอันนี้คือสีเหลือง สีดำสีน้ำเงิน สีแดง นี่คือเรียกว่าเนื้อสีแล้วก็จะมีน้ำหนักของสีคือ มันสว่างหรือมันมืดนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือมีความสดของสีก็คือมันสดหรือมันไม่สดนะครับ ถ้าเราสามารถตอบไอ้พวกนี้ได้เนี่ย ทั้งเนื้อสีน้ำหนักสีแล้วก็ความสดของสีเนี่ยนะครับแสดงว่านี่แหละคือภาพแบบที่เป็นโทนสีหรือว่าโครมาติกนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับ คุณลักษณะของสีหรือว่าโทนเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างนะครับ สีเนี่ยมีองค์ประกอบ 3 อย่างที่เราสามารถปรับค่าหรือว่าสามารถเลือกใช้ได้นะครับ อย่างที่ 1 เรียกว่าเนื้อสี อย่างที่ 2 เรียกว่าน้ำหนักของสี และอย่างที่ 3 เรียกว่าความสดของสีนะครับ อันแรกนะครับ เนื้อสีเนี่ยเนื้อสีคืออะไรเอ่ยถ้าอาจารย์ถามว่าภาพที่เห็นอยู่นี่สีอะไรครับ สีแดง ภาพที่เห็นอยู่นี้ สีอะไรครับ สีเขียว อันนี้ล่ะ เป็นสีลุงม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง ถ้าเราสามารถตอบได้ว่าสีนั้นเนี่ย คือสีอะไร ถ้าเราสามารถเรียกชื่อมันได้นะครับ นั่นแหละแสดงว่านักศึกษากำลังพูดถึงเนื้อสี หรือว่าฮิวนั่นเองนะครับ ฮิ้วหรือว่าเนื้อสีก็เป็นคุณสมบัติของสีบริสุทธิ์นะครับที่สามารถมองเห็นแล้วก็แยกแยะความแตกต่างเรียกเป็นสีต่างๆได้นะครับ ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเนื้อสีเนี่ยก็จะสามารถแยกออกเป็นได้อีก 2 แบบ ก็คือเป็นสีของแสงกับสีของสารนะครับ สีของแสงหรือว่า color light นะครับก็หมายถึงส่วนประกอบของสเปกตรัมซึ่งมีความยาวที่แตกต่างกันไปนะครับสีที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดเนี่ยก็คือสีม่วงนะครับ ส่วนสีที่มีความยาวคลื่นมากที่สุด หรือว่ายาวที่สุดนะ่ะก็คือสีแดงนะครับ นี่แหละคือสีของแสง สีของแสงเนี่ย โดยทั่วไปแล้วแม่สีของแสงจะประกอบด้วย 3 สี คือสีเขียว สีแดง แล้วก็สีน้ำเงินนะครับ ถ้าให้จำง่ายๆเลยก็นึกถึงโลโก้ช่อง 7 ก็ได้นะครับ โลโก้ช่อง 7 ก็จะมี 7 สีเนาะแต่สีที่เป็นแม่สีหลักๆก็จะมีสีแดง สีเขียว สีน้ำเงินนะครับรวมกันตรงกลางได้เป็นสีขาวนะครับต่อมานะครับก็เป็นสีของสารนะครับสีของสารหรือว่า color pigment เนี่ยเราก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น สีของวัตถุนะครับ สีของสารนะครับ ก็หมายถึงสีที่เรามองเห็นลงบนวัตถุต่างๆนะครับ ไม่ได้อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ได้เป็นสีของแสงไฟ ไม่ใช่สีของลุ้งกินน้ำนะครับ สีของสารก็เป็นสีที่เรามองเห็นบนวัตถุต่างๆ ซึ่งเกิดจากการดูดซึม แล้วก็สะท้อนความยาวของคลื่นแสงแล้วก็เราสามารถแยกแยะได้นะครับ ว่าสีนั้นๆคือสีอะไรที่ปรากฏอยู่บนวัตถุนั้นๆนะครับ ถ้าพูดถึงแม่สีนะครับ แม่สีพื้นฐานของแสงกับแม่สีพื้นฐานของสารเนี่ยก็เป็นแม่สีคนละตัวกันนะครับ ถ้าเป็นแม่สีพื้นฐานของแสงเนี่ย อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วให้นึกถึงโลโก้ช่อง 7ใช่ไหมครับ ก็จะประกอบไปด้วยสีแดง สีเขียว แล้วก็สีน้ำเงิน 3 สีนี้รวมกันตรงกลางได้เป็นสีขาวหรือว่าแสงขาวนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเป็นแม่สีพื้นฐานของสาร นักศึกษาเคยเรียนศิลปะ ตอนเด็กๆ ใช่ไหมครับ เราก็จะซื้อแม่สีมา 3 สี 3 กระปุก มีสีอะไรบ้างเอ่ย มีสีแดง สีเหลือง แล้วก็สีน้ำเงิน ถ้าอยากได้สีอะไรก็ผสมกันเอาเองนะครับ อย่างเช่น ถ้าสีแดงผสมกับสีน้ำเงิน เราก็จะได้สีม่วงนะครับ ถ้าสีอยากได้สีเขียวต้องเอาสีอะไรผสมกันครับ เอาแม่สีเหลืองกับแม่สีน้ำเงินมาผสมกันนะครับ อยากได้เขียวอ่อนเขียวแก่ก็ใช้น้ำเงินกับเหลืองที่สัดส่วนที่แตกต่างกันนะครับ แล้วถ้าสีทั้งหมดมารวมกันทั้งแดงทั้งเหลือง ทั้งน้ำเงินมารวมกันตรงกลางจะได้เป็นสีดำนั่นเองนะครับ นี่คือแม่สีพื้นฐานของแสงและแม่สีพื้นฐานของสารนะครับ คราวนี้นะครับถ้าเราจะทำงานออกแบบกราฟิกนะครับเราก็จะไปเจอกับคำว่าโหมดสีนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเจอที่ใช้บ่อย ๆ ก็จะมี 2 โหมดสี โหมดที่1จะเรียกว่าเป็นโหมด RGB นะครับอีกโหมดหนึ่งจะเรียกว่าเป็น CMYK ซึ่งจริงๆแล้วมันมีมากกว่า 2 โหมดสีนะครับแต่ว่าที่เราจะเจอบ่อย ๆ ก็คือเป็น RGB กับ CMYK นะครับถามว่า 2โหมดนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับมาดูอันแรกนะครับ RGB เนี่ยก็ย่อมาจาก Red green blue นั่นก็คือแดง เขียว แล้วก็น้ำเงินนะครับ ถ้าเราดูจากรูปแล้ว อาจารย์ให้เวลาคิด3วิ RGB เป็นแม่สีของสารหรือแม่สีของแสงครับ 1 2 3คำตอบคือเป็นแม่สีของแสงใช่ไหมครับ เพราะว่ามันมี แดงเขียวน้ำเงินรวมกันตรงกลางเป็นขาวนะครับดังนั้น RGB นะครับก็เป็นโหมดสีที่เราจะต้องกำหนดเมื่อเราจะต้องทำงานที่เป็นงานดิจิทัลนะครับเช่นงานเว็บไซต์ จะต้องเอาไปเผยแพร่บนจอคอมพิวเตอร์ บนจอโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงงานที่เป็นบอร์ดแคสติ้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโทรทัศน์ เป็น CG ภาพยนตร์ไตเติลหนัง หรือว่ากราฟิกประกอบรายการอะไรต่างๆ ที่จะต้องเอาไปฉายทางโทรทัศน์นะครับทางจอทีวี เราจะต้องตั้งค่าโหมดของงานของเราให้เป็นโหมด RGB นะครับนักศึกษาอย่าสับสนนะครับอีกโหมดหนึ่งนะครับ ก็เป็นโหมด CMYK นะครับโหมด CMYK เนี่ยก็คือเป็นสีของสาร หรือว่าสีของวัตถุนั่นเองนะครับถ้าจะให้จำง่ายๆ ก็คือ นักศึกษาเคยมีเครื่องปิ้นใช่ไหมครับเครื่องปิ้นมันก็จะมีตลับหมึกเนี่ยทั้งหมด 4ตลับเนาะ ถ้าใครเป็นเครื่องปิ้นที่แบบเป็นเครื่องปิ้นที่มีแท้งอยู่ข้างนอกนะครับ มันก็จะมีสี สีทั้งหมด 4 สี ตัว C ก็คือย่อมาจากคยานหรือว่าไคแอนนะครับ ก็คือสีฟ้านะครับ ตัว M มา g จนต a าคือสี แดงอมชมพูนะครับ ส่วน Y ก็คือ Yellow คือสีเหลืองนะครับ ส่วน K ก็คือย่อมาจาก Black นะครับทำไมเขาไม่ใช้ B เพราะว่า B เดี๋ยวมันไปซ้ำกับ blue นะครับ เขาก็เลยใช้ตัว K แทน ตัว K เนี่ยคือ black นะครับ โหมด CMYK เราก็จะต้องกำหนดก็ต่อเมื่องานของเราเป็นงานพิมพ์นะครับ งานอะไรก็ตามที่ต้องปริ้นออกมา จากเครื่องพิมพ์หรือว่าต้องส่งลงพิมพ์ไม่ใช่แค่เครื่องพิมพ์เครื่องเล็กๆอย่างเดียวนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่เช่นพิมพ์ไวนิลหรือพิมพ์ระบบออฟเซตพิมพ์หนังสือพิมพ์พิมพ์นิตยสารอะไรแบบนี้นะครับต้องกำหนดเป็นโหมด CMYK หมดเลยนะครับ ภาพนี้คือเป็นการผสมสีที่ทำให้เกิดสีส้มนะครับ สีส้มโดยปกติแล้ว ถ้าเราเราต้องระบายสีเนี่ยเราจะเอาสีอะไรมาผสมกับสีอะไรครับก็คือเอาสีแดงมาผสมกับสีเหลือง ใช่ไหมจะกลายเป็นสีส้ม ดังนั้นค่าสีที่เป็น c 0 m 5 0 y 1 0 0 k 0ก็จะทำให้เกิดสีส้มเพราะว่ามันเป็นการใช้แค่ค่า m กับค่า y คือค่าสีแดงกับค่าสีเหลืองนะครับ เป็นแดง 50 แล้วก็เหลือง 100 ซึ่งแต่ละค่าเนี่ยจริงๆแล้วมันเต็มแค่ 100 นะครับ พอแดง 50 กับเหลือง 100 มาผสมกันก็จะทำให้เกิดสีส้มโทนนี้นะครับหรืออย่างรหัสสีนี้ครับ รหัสสีนี้คือ C0 M0 Y0 แต่ K100 แสดงว่านี่จะทำให้เกิดสีดำ เพราะว่าเป็นการพิมพ์ที่ใช้แค่สีดำเพียงสีเดียว และนี่เราเรียกว่าเป็นสีแบบดำแท้นะครับดำแท้คืออะไรเอ่ย ดำแท้คือเป็นสีดำที่ใช้แค่ตลับหมึกสีดำเพียงสีเดียว อย่างที่บอกไปแล้วว่า สีดำเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเกิดจากสี C สี M สี Y ผสมกันได้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นสีดำตรงกลางนะครับแต่ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยนะครับเครื่องปิ้นเราก็จะต้องพ่นสีมาทั้ง 3 ตลับเลย ทั้งสีฟ้าทั้งสีแดงแล้วก็ทั้งสีเหลืองกว่าที่จะได้สีดำนะครับดังนั้นเนี่ยแบบนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ดำแท้ ดังนั้นถ้านักศึกษาจะต้องทำงานพิมพ์แล้วเขาบอกว่าเอาแบบดำแท้นักศึกษาก็ต้องกำหนดเป็น C0 M0 Y0 แล้วก็ K100 นะครับก็จะทำให้ได้สีดำนะครับ คุณสมบัติอย่างที่ 2 ของสีนะครับ ก็เป็นน้ำหนักของสีนั่นเอง อันแรกเป็นเนื้อสีเนาะเนื้อสีคือเราสามารถแยกได้ว่าสีนั้นคือสีอะไรเรียกได้ว่าสีนั้นคือสีอะไรนะครับ แต่น้ำหนักของสีเนี่ยมันจะเป็นค่าความสว่างหรือค่าความมืดของเนื้อสีนั้นๆนะครับ ถามว่าสว่างหรือมืดเนี่ยมันเป็นการผสมสีอะไรลงไปครับ อย่างเช่น ถ้าเราอยากได้สีเหลืองที่เข้มขึ้น เราก็จะต้องหยดสีอะไรลงไปครับ หยดสีดำลงไปนิดนึงแบบนี้นะครับ ก็อาจจะทำให้ได้สีเหลืองที่มันเข้มขึ้นนะครับดังนั้นค่าน้ำหนักของสีเนี่ยมันก็จะเป็นการเติมสีขาว สีเทาหรือสีดำ ลงไปในเนื้อสีที่มีอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้สีนั้นๆเป็นสีที่มืดหรือสีที่สว่างขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่น ถ้าตอนนี้อาจารย์กำลังใช้โปรแกรม Photoshop อยู่ในการปรับสี ถ้าอาจารย์ดันแกนตรงนี้ลง เห็นไหมครับ จากสีชมพูปกติก็จะกลายเป็นสีชมพูที่มันค่อยๆมืดขึ้น ถ้าแกนสุดเมื่อไหร่สีชมพูก็จะกลายเป็นสีดำนะครับ แต่ถ้าอาจารย์ดันแกนตรงนี้ขึ้นไปข้างบนครับ ขึ้นไปจนสุดสีชมพูก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับ ดังนั้นน้ำหนักของสีเนี่ย ค่ามากสุดกับน้อยสุดก็จะได้เป็นแค่สีขาวหรือสีดำเท่านั้นนะครับ คุณสมบัติอย่างสุดท้ายของสีนะครับก็คือเป็นความสดของสีหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นความอิ่มตัวของสีก็ได้นะครับความสดหรือว่าความอิ่มตัวของสีภาษาอังกฤษก็คือ intensity หรือว่า saturation นะครับถ้าอาจารย์ถามว่านี่คือสีเขียวแบบไหนครับเป็นสีเขียวสดมากหรือสดน้อยครับเป็นสีเขียวสดมากเนาะเราเห็นทีนึงเราอาจจะโอ้โหแสบตาจังเลยอาจารย์นะครับเป็นสีเขียวแทบจะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะครับแล้วถ้าเป็นสีนี้แหละครับเป็นสีเขียวสดไหม ไม่สด เป็นสีเขียวแบบซีดๆนะครับ ความสดของสีเนี่ย ถ้ามันสดมากๆก็คือภาพภาพนั้นก็จะกลายเป็นสีที่เป็นสีสดๆมีความอิ่มตัวมาก หรือแบบสีแป้นๆนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นความสดหรือว่าความอิ่มตัวน้อย ภาพนั้นจะไม่ขาวหรือไม่ดำแต่จะออกเป็นเทาๆ หรือว่าเป็นซีดๆนั่นเองนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือคุณลักษณะของสีนะครับประกอบไปด้วย 3 อย่างมีเนื้อสี เนื้อสีก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียกได้ว่าสีนั้นๆเนี่ยคือสีอะไรสีแดงสีเขียวแบบนี้นะครับนี่คือเนื้อสีหรือว่าฮิวเนาะอันที่ 2 คือน้ำหนักของสี น้ำหนักของสีก็คือเป็นค่าความสว่างของสี ถ้ามืดๆก็จะกลายเป็นสีดำ ถ้าสว่างมากๆก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับมีแค่ขาวกับดำนะครับ สุดท้ายคือที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยเป็นความอิ่มตัวหรือว่าความสดของสี ถ้าสดมากๆก็สีก็จะอิ่มตัวมากๆ สีเป็นแผ่นนะครับแต่ถ้าสดน้อยๆก็คือจะสีซีดๆนะครับนอกจากเรื่องของคุณลักษณะของสีที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้แล้วนะครับจริงๆเราก็จะมีเรื่องของโหมดสีเนาะไม่ว่าจะเป็นโหมด RGB Red Green Blue เป็นแม่สีของแสงใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโหมด CMYK นะครับเป็นแม่สีของสารหรือแม่สีของวัตถุนะครับนักศึกษาก็จะต้องไปจำแนกให้ดีๆนะครับว่าแต่ละโหมดสีเนี่ยใช้งาน อย่างไรนะครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของคุณลักษณะของสีนะครับ ในหัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของวงล้อสีนะครับซึ่งถ้าตอนนี้นักศึกษาพร้อมแล้วก็สามารถกดไปเรียนได้เลยครับ